เงื่อนไขเขานะว่าเขามีฟีเจอร์แบบไหนยังไง อะไรยังไงนะมีเออเกมนี้มีการซื้อฟรีสปินด้วยนะฮะท่านผู้ชม ผมไม่ค่อยได้เล่นนะสำหรับเกมนี้ก็เลยยังไม่ค่อยรู้ฟีเจอร์มากเท่าไหร่แต่ว่าแล้วก็ขอเบ็ดสี่พันห้าเลยดีกว่านะ ดอกแรกสิบหมุนไปเลย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 เบ็ดไปดูเบ็ดต่ำสุดสำหรับเกมนี้เบ็ดต่ำสุด4 บาทนะฮะก็จะอาจจะแพงหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะเบ็ดสูงสุด400นะฮะเกมนี้มีฟีเจอร์นะครับผมก็นั้นผมขอล้างหน้าล้างตาด้วยเบ็ดต่ำสุดก่อนนะฮะท่านผู้ชม10ดอกไปก่อนเลยเบ็ด4บาท เปิดเทอร์โบด้วยนะฮะเอาช็อตแรกก็88บาทก็ให้นะฮะท่านผู้ชมนะ เออเกมนี้เป็นเกมของค่าย PG นะท่านผู้ชม ยังไง ใครที่ชื่นชอบเกมนี้อยู่แล้วก็ อาจจะรู้เงื่อนไขเขานะ ว่ามันเขามีฟีเจอร์แบบไหนยังไง อะไรยังไงนะมีเออเกมนี้มีการซื้อฟรีสเปนด้วยนะฮะท่านผู้ชมผมไม่ค่อยได้เล่นนะสำหรับเกมนี้ก็เลยยังไม่ค่อยรู้ฟีเจอร์มากเท่าไหร่แต่ว่าแล้วก็ขอเบ็ด4,500เลยดีกว่านะ ดอกแรก10หมุนไปเลย ไปครับ นี้มันจานใส่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นหัวงอกป่ะครับ เออหัวงอกกับกิมจิมั้งเออ ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมแต่ดอกแรกเอ้ามัวแต่ดูสัญลักษณ์นะ เงินรางวัลได้มาสองพันหกนะช็อตนี้ เออคูณเจ็ดเข้าไปหกร้อยเจ็ดสิบสองบาท คูณไปอีก 8 นะ 192 นะช็อตนี้ เอาช็อตนี้พันหกนะฮะท่านผู้ชมกำไรมาแล้ว กำไรมาแล้วนะหกร้อยกว่าบาท โอเคแล้วนะเหลืออีกดอกเดียวนะฮะท่านผู้ชมดอกสุดท้ายไม่มีอะไรนะเออกำไรหกร้อยนะโอเคนะผมซ้ำเลยดีกว่าท่านผู้ชมผมซ้ำเลยดีกว่านะ เอาได้คอมโบไปครับ เอาตัวคูณมาก่อนนะฮะท่านผู้ชมโอเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเลยกว่านะฮะท่านผู้ชม ก็อยากมาลองเล่นนะสำหรับเกมเก่าในค่าย PG นะฮะท่านผู้ชมนะ ให้เพื่อนๆได้ลำลึก คิดถึงกันบ้างนะสำหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้นะ แต่ผมไม่เคยเล่นนะ บอกตรงเลยท่านผู้ชมนะ อืมเจ็ดสิบสองคิวช็อตนี้คูณหกเข้าไปสองร้อยบาท ดอกนี้น่าจะโดนนะฮะท่านผู้ชมนะดูทรงแล้วก็ ดอกนี้โดนนะฮะท่านผู้ชมนะซ้ำดีกว่า หัวร้อน เอาสกตเตอร์มาสี่ตัวนี้ อ๋อสี่ตัวอยู่แล้วนะฮะ เอาเต็มแผงนี้ร้อยหกสิบแปดคูณสองเข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชม คิวช็อตนี้ คูณสอง อืมถ้าจะโดนอีกนะท่านผู้ชมนะ ถ้าจะโดนอีกนะเนี่ยโอ้โห น่าจะโดนนะครับโอ้โห โดนนะฮะท่านผู้ชมนะ สองไม้แรกสองสามไม้แรกเรา ไม้แรกเราได้กำไรนะแต่ไม้สองไม้สามเราโดนแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ยเอาไงก็ต้องต่อละครับ ก็ต้องต่อแล้วนะฮะไปครับหมดก็หมดนะท่านผู้ชม เราเกมนี้เราไม่ได้เคยเล่นนะฮะ ก็เลยอาจจะยังไม่รู้เหลี่ยมก็ว่างั้นนะท่านผู้ชม ชมครับแย่แล้วนะฮะท่านผู้ชมนะแย่แล้วนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้โหช็อตนี้เท่าไหร่ครับ โอ้โหสองร้อยบาทคอมโบต่อไป โอ้โห ยับเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ ยับเลยนะฮะโอ้โหจะหมดเอาแล้วนะตังสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมนะสุดท้ายแล้วนะครับ ผมว่าน่าจะไม่รอดนะสำหรับวันนี้โดนนะฮะ นนะฮะโอ้โหถึงคราวโดนบ้างแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ อามีวายสักทีนะ นานๆเพิ่งได้เห็นนะท่านผู้ชม เออ เป็น มาต่อชีวิตให้ผมหน่อยนะช็อตนี้ 760 ต่อชีวิตให้กันหน่อยนะฮะ ดอกสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมนะ ดอกสุดท้ายจะเป็นเช่นไรนะฮะเจมาต่อ เปลี่ยนเป็นไว้ดอกนี้โอ้โหกิมจิกิมจิไม่มีแล้วแถวนี้ไหมแล้วก็โอ้ห้าไม่ค่อยดีแล้วท่านผู้ชมนะ ไปเอาให้หมดนะครับ เอาให้หมดดีกว่า เบ็ดสิบสองอ่ะ ลองสิบหกบ้างอาจจะพอนะฮะ พออยู่นะฮะ เออ โอเคไปครับ you. เต็มกระดานคูณ3เข้าไป 38 บาท มี A มาต่อนะฮะเคแถวแรก แถว 2มองไม่ทันนะฮะท่านผู้ชมนะ หืมกิมจิเสียดายมากครับห้าหมุนสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมนะ ดอกดีเท่าไหร่สามร้อยโอ้โห ไม่น่ารอดนะฮะท่านผู้ชมนะเอแถวสอง ไม่น่ารอดนะฮะ ท่านผู้ชมนะยังไงผมขอให้มันหมดหมดไปเลยฮะ ท่านผู้ชมนะาหมดก็หมดนะฮะ ท่านผู้ชมนะ ดอกสุดท้ายแล้ว พอแล้วอย่านะ อกสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมนะ ผมพอแล้วนะ วันนี้น่าจะดันไม่ขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะ ก็จังหวะที่ผมโดนอ่ะผมก็มีบ้างนะ แต่บางผมโดนผมก็โดนเยอะนะท่านผู้ชมนะ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ได้เอามาลงนะฮะท่านผู้ชม เอาเงินทุนมาให้ผมก่อน เออ ให้ผมได้เก็บไปนะ เดี๋ยวค่อยไปเล่นเกมอื่นนะ คุณผู้ชมนะ ของเงินทุนเก็บสะสมไว้ก่อนนะ เจช็อตนี้ 96 บาท เรามีต่อคูณ11อีก ก็เป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นนะฮะท่านผู้ชมแล้วมาเล่นทีแรกก็นั่นแหละครับ ตามนั้นนะโดนนะเอาคิว ขอบทองก็เปลี่ยนเป็นวายต่อไป เออ เอาเงินทุนให้ผมก่อนเก็บขอเก็บเงินทุนก่อนช็อตนี้350เอาคอมโบไปเรื่อยๆอีกก็คอมโบไปอีกเรื่อยๆเลยเออ คอมโบไป เออหรือว่ามันจะมาแล้วนะท่านผู้ชมนะ ตอนแรกผมจะพอแล้วนะแต่มันเจอคอมโบดอกนี้นะผมขออีกดอกดีกว่านะได้วัดได้ลุ้นกันไปจบๆไปเลยนะฮะท่านผู้ชมโอยโอ้ยไม่พออีกอ๋อเท่านี้มันพอนะฮะท่านผู้ชม สี่โอ้โห ยังไม่พออีกนะยี่แปดก็ยี่แปดนะฮะ โอเค ดอกสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมนะ ได้ หรือเสียผมพอแล้วดีกว่าผมขี้เกียจเล่นละเกมนี้มันเอาตอนนี้ได้สิบสองหมุนนะ ผมไม่เคยเล่นนะ เกมนี้มันก็เลยแบบ มันไม่สนุกเลย แล้วก็โดนด้วยนะท่านผู้ชมตอนนี้อไปไปไปขอตัวคูณมันมาเรื่อยๆ ก่อนนะฮะ คอมโบคอมโบไปเรื่อยๆนะฮะ โหอ้โห น่าจะโดนนะฮะท่านผู้ชม น่าจะไม่รอดนะเจช็อตนี้เท่าไหร่ 252 นะฮะ โอ้ พอแล้วดีกว่านะท่านผู้ชมนะ งานเลี้ยงของราชินีนะฮะ ผมมาลองดอกแรกก็โดนเลยนะสำหรับเกมนี้นะ ในเกมในค่าย PG นะก็เป็นเกมที่ไม่เคยเล่นนะครับ ท่านผู้ชม โอ้พอแล้วดีกว่านะท่านผู้ชมวันนี้ผมเอาเงินทุนมาหมื่นหนึ่งนะ โดน โดนเกี้ยงเลยนะ ตอนนี้เหลือ 631 บาท ก็ นั่นแหละครับ ท่านผู้ชมตามนั้นแหละครับ ยังไงใครชอบคลิปนี้กดไลค์ผมด้วยนะ แล้วก็ ครั้งต่อไปอยากให้ผมทำเกมอะไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอนะ เดี๋ยวผมเข้าไปจัดให้นะท่านผู้ชม ก็เกมนี้ก็ไม่เคยลองเล่นนะ แล้วก็มาลองเล่นแล้วก็โดนอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะ ก็ฝากไว้ด้วยนะท่านผู้ชม ไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับช่องนักปั่นสล็อตมือหนึ่งนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ